พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน การประกวด ITCI Award นวัตกรรมสำหรับบ้านผู้สูงวัย ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับ นวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้งานของกลุ่มผู้สูงอายุ จึงเป็นที่ต้องการอย่างมากครับ แล้วการที่เราจะมีนวัตกรรมดีๆ มาให้เลือกใช้ได้หลากหลายนั้น ก็ต้องช่วยกันผลักดันส่งเสริม ให้มีบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์เต็มไปด้วยไอเดียออกมาเยอะๆ ครับ การประกวด ITCI Award เป็นเวทีส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และแสดงออกถึงศักยภาพในการผลิตนวัตกรรมที่มีคุณค่า และทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจ ซึ่งในปี 2560 นี้ จัดประกวดในหัวข้อ นวัตกรรมสำหรับบ้านผู้สูงวัยโดยได้เปิดรับไอเดีย การออกแบบอุปกรณ์ช่วยภายในบ้านเพื่อให้ผู้สูงวัย สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระจากนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโททั่วประเทศคัดเลือกเหลือ 20 ทีม เพื่อเข้าอบรมการใช้โปรแกรม และสร้างผลงานต้นแบบ โดยใช้เครื่อง 3D Printing ก่อนจะจัดแสดง งและนำเสนอผลงานเพื่อหาผู้ชนะในเดือนกันยายนนี้ ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล และได้เดินทางไปทัศนศึกษาณประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งได้สิทธิพิเศษในการใช้พื้นที่ทำงาน เครื่องมือและเครื่องจักรภายในศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคตหรือ ITC อีกด้วย สนับสนุนโครงการโดย MTech สวทช และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000